ยังคอมโบต่อยังคอมโบต่อไปดอกใหญ่ๆก็มาโอ้ยไก่เต็มแถวดอกนี้หมื่นสองอย่างเอาอะดอกนี้คำเตือน คลิปวิดีโอนี้จะททำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะจ๊ะ ก็กราบสวัสดีสายปั่นทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกับเฮียต่ออีกเช่นเคยนะ ในเกมน้ำเต้าปูปลาในค่าย PG นะ อ่ะ เกมนี้เฮียก็เคยมาจัดมาเล่นแล้วนะวันนี้เฮียทุนมา1,000นะ มาปั่นเบ็ดต่ำๆนะเฮียเล่นเบ็ดไม่สูงนะตอนนี้นะ เดียขอไปเบ็ด 5 บาท 30 หมุนไป ดูรูปเกมไปก่อนนะว่ามันจะจ่ายหรือเปล่านะไปเกมนี้ก็เป็นเกมที่นานอยู่นะ นานมาแล้วนะ แต่ก็ยังมีความนิยมเล่นกันอยู่นะเฮียก็เลยมาจัดนะไปตอนนี้ก็เหลือยี่สามหมุนนะ อ่ะกุ้งมาปู ปูมาเต็มแถวดอกนี้ 864 บาทอ่ะ โอ้โห872 รับมาก่อนนะ โอ้โห มาถึงก็แตกเลยนะ ไป เกมนี้เฮียเคยมาเล่นแล้วนะ มันก็ ก็แตกดีอยู่นะ แต่ไม่รู้นะวันนี้จะเป็นยังไงนะ กำไรก็ตอนนี้ 800 แล้วนะ กับเบ็ดห้าบาทอะ่ะ ก็แตกดีอยู่ นะ โอ้โห อ่ะ JA จ่ายมาดอกนี้ เรียกว่าจะมาปั่น หาฟรี เกมนะ อ่ะ คิว แถวสามไม่ลงวะไปนิ่ง เลย นะ อ่ะเจเต็มแถวเลย ดอก นี้ โอ้โห เหรียญมาอีก 96 บาท โอ้โห น้ำเต้า อุ้ยดอกนี้ เท่าไหร่ 484 บาทนะ โอ้โหกำไรเท่าตัวแล้วว่า ตอนนี้ เอาเรื่องนะ ไป หมุนหมุนไปก่อนนะ หาฟรีเกมดีกว่านะ กำไรไม่หานะ หาฟรีเกมตอนนี้ ไปหมดหมุนนะเดี๋ยวขอไปที่เบ็ดสิบบาทเลยดีกว่า เอาไปสัก30หมุนเหมือนเดิมนะป่ะเฮียขออนุญาตยังไม่เปิดเทอร์โบนะ หาฟรีเกมไม่เปิดเทอร์โบดีกว่านะป่ะปลาแถวหนึ่งไม่ลงนะ เอ้ยฟรีเกมเข้าเลยหรือเปล่า ฟรีเกมเข้าเลยหรือเปล่าเข้าเลยขออีกตัวโอ้โหไม่มาว่ะ เกมนี้ฟรีเกมนะ เข้าสเก็ตเตอร์สามตัวป่ะ ฟีสปินขอสามตัวนะ เข้าฟีเกมเลยเนะี่ย ไปไม่ลงว่ะ ไม่ลงไม่เท่าไหร่ ไม่จ่ายนะเป็นสิบบาท อ่ะ คิวจ่ายมาก่อนดอกแรก โอ้โห แล้วก็ไม่จ่าย เกมนี้ทำคอมโบเพิ่มตัวคูณไปนะ อ่ะ คูณสองคูณสองไม่มาว่ะไปโหวายแถวหนึ่งไม่ได้ใช้ อ่ะ กุ้งมาดอกนี้ โอ้โหปลายังต่อคูณสองละ อีกเก้าหมุนนะ ไป โอ้โห วายแถวหนึ่งลงมาบ่อยนะ แต่ไม่ค่อยจ่ายนะ โอ้โห ยังไม่มีอะไรเลยวะ่ะเบ็ดสิบบาท เบ็ดสิบบาทไม่เกิดนะ หมดนะ เปลี่ยนเบ็ดดีกว่า ไปเบ็ดยี่สิบเลย ยี่สิบสามสิบหมุนไป อ่ะ วายได้ใช้นะ เจ มาต่อคิวแถวสองคิวแถวสองมาว่ะเอไม่ใช่แถวสองนะ แถวสามนะเมื่อกี้ อ่ะปลามาก่อนจ่ายมา คิวแถวสามไม่มา ดูดูไปก่อนนะหาวีเกมนะ ตอนนี้ อื อ่ะยแถวสองก็ไม่ได้ใช้นะเมื่อกี้ ก็ไหลๆนะ ตังอะไหลๆนะ โหย กลับไปเบ็ดห้าบาท ดีปะวะเบ็ดสูง ๆ มันไม่จ่ายเลยวะอ่ะเจเอจ่าย มา ก่อนดอกนี้ เปิดเทอร์โบดีกว่าไปหืมหืมหืมเปิดเทอร์โบไม่จ่ายเลยว่ะโหอะไรวะหน้า เปลี่ยน30ไป30หมุน ถ้าไม่จ่ายนี่ 900 นะ โอ้โห เจมา คิวแถว3ไม่มาว่ะ ไป อื้อหือ เกลือ เกลือ จัด โอ้โห อะไรวะหน้า เอ้ย ไม่จ่ายเลยเนี่ยเคจ่ายมาก็เล็ก ๆ นะ จ่ายไม่ จ่ายไม่เยอะอะโอ้โหสี่หมุน โอ้โหปลากุ้งปลากุ้งมา แต่ไม่มาเชื่อมนะอ่ะฟรีเกมเข้าเลยหรือเปล่าเวทสามสิบ ไม่เข้าอ่ะ ได้ลุ้นต่อนะ ส่วนมากมาลุ้นอย่างเงี้ย เฮียว่ามันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่อ่ะคือถ้าเกมเนี้ย จะเข้าอ่ะ มันจะเข้าเลยนะ เฮียสังเกตดูหลายรอบแล้วน้ำเต้าบูปลาเนี่ยเวลาที่มันจะเข้านะ ก็คือ มันก็เข้าเลยอ่ะ อ่ะคิวแถวสาม มาต่อนะคิวแถวสาม ไป โห ตังจะหมดเอานะอะอย่างนี้นะมันจะเข้านะ คือมันเข้าเนี่ย ตามที่เคียบอกนะ เข้าก็คือเข้าเลยนะ มันไม่ค่อยให้ลุ้นเท่าไหร่นะเกมเนี้ย โอ้โห แล้วมันก็เข้าอ่ะเบ็ดสามสิบมาดูกันว่ามันจะจ่ายเคียเท่าไหร่นะจะได้เลิกหรือเปล่า เกมนี้เป็นเกมรีสปินนะ ถ้าทำคอมโบได้เราก็จะเพิ่มรอบหมุนไปเรื่อยๆนะน้ำเต้าน้ำเต้าลงมาแถวสาม คูณ5ไปตอนนี้นะ ตอนนี้คูณ5ไปแล้วนะอ่ะปลากุ้งจ่ายมา เอโอ้โหเอแถว2ไม่ลงนะอ่ะปลาจ่ายมาน้ำเต้าจ่ายมา คูณ7เข้าไปแล้วตอนนี้นะรีสปินไปเรื่อย ๆ นะโอ้โหน้ำเต้ากุ้งจ่ายมาดอกนี้379 บาทนะอ่ะปลากุ้งจ่ายมาน้ำเต้าจ่ายต่อ ปลาแถวสามกุ้งแถวหนึ่งไม่มาว่ะ อ่ะทำคอมโบไปก่อน เรื่อยๆนะ ตอนนี้เพิ่มตัวคูณเข้าไปนะ คูณ 12 เข้าไปแล้วนะโอ้ย ดอกนี้เท่าไหร่ 483 บาท อ่ะ น้ำเต้ามาเต็มๆตอนนี้ก็กำไรแล้วนะ พูดถึงอ่ะ บวกมา 2,000แล้วตอนเนี้ยโอ้โหยังมาต่อนะโอ้โหนึกว่าจะไม่ได้ลุ้นแล้วนะ ไปหมุนตอนนี้สิบหมุนเข้าไปละสิบเอ็ดหมุนแล้วอ่ะสิบเอ็ดหมุนนะรีสปินเข้าไปดี ขอทำคอมโบไปเรื่อยๆนะอย่าไปหยุดนะอ่ะปลาน้ำเต้าดอกนี้คูณ 16เข้าไหมโอ้โหเหรียญมาคูณ 17โอ้โหดอกนี้ชุดใหญ่นะ 990 บาทโอ้โหเอาอะเอาอะไปจริงกันเลิกได้แล้วเนี่ยกำไรแล้วนะ อะปลา โอ้โห ปลากุ้งโอ้ย รอบหมุนรอบสิบเจ็ดหมุนแล้วตอนนี้ อ่ะ เจยังมาต่อกุ้งกุ้งไม่มาแถวสามนะปะสิบเก้าหมุนแล้ว อุ้ย กุ้งปลามาดองนี้แปดร้อยสิบบาท โอ้โหดองนี้แปดร้อยสิบบาท กำไรแล้วครับ ตอนนี้สี่พันห้าร้อยเจ็ดบาทนะตอนเนี้ย ฟรีเกมเข้าอ่ะ โอ้โหเฮียทุนมาหนึ่งพันนะยี่สิบสองหมุนแล้วตอนนี้ โอ้โหได้ตั้งยี่สิบสองหมุนอ่ะ รวมเงินสี่พันห้าร้อยเจ็ดบาทนะไปแตกดีว่ะ อุเบตสามสิบเข้าฟรีเกมว่ะปะอุ้ย มาให้ลุ้นอีกแล้วนะ ไม่ค่อยเข้านะอย่างเงี้ยนะ ตามนั้นไม่เข้านะ โอ้ยป เยี่ยขออนุญาตเพิ่มเบ็ดไปไปที่เบ็ดร้อยอยู่ปะสัก 30 หมุนนะ ถ้าสมมุติเบ็ดร้อย หมดเมื่อไหร่นะ หมดหมุนเมื่อไหร่น่าจะเลิกนะปะหืมหืมไม่ค่อยจ่ายเลยวะไปอ่ะฟรีเกมมา ไม่ต้องลุ้นนะอย่างนี้ ไม่เข้าแน่นอนนะไม่เข้านะ เอา้าอย่างนี้ดิ ถึงจะเข้านะโอ้โหมันเข้าเป็ดร้อยว่ะอุ้ยได้เลิกแน่นอนนะ บอกเลยดอกนี้นะ บอกเลยว่าได้เลิกแน่นอนนะ ถ้าสมมุติกำไรนะ ไปดีกว่านะ โอ้โหจ่ายมาเบ็ดร้อยเข้าฟรีเกมอ่ะปลากุ้งมาดอกนี้180บาท ขอคอมโบไปก่อน อ่ะปลากุ้งมาอีกนะโอ้ยทำคอมโบเพิ่มตัวคูณไปก่อนนะตอนแรกนะ อ่ะเหรียญจ่ายมา แถวสองปลาว่ะแถวสองปลา โอ้โห น้ำเต้ายังมาต่อดอกนี้คูณแปดเข้าไปแล้วนะปลาปลากุ้งมาอุ้ยน้ำเต้า น้ำเต้ามานะแถวหนึ่งโอ้โห แถวสองไม่มีคอมโบอ่ะปะปลากุ้งมาอีกเหมือนเดิมนะ ปลายังมาต่อกุ้งแถวสองมาว่ะกุ้งแถวสองโอ้โหสามพันสองนะตอนนี้นะ ได้เลิกนะ ขอบิ๊กวินสักทีได้ไหม ก่อนจะจากไป โอ้โห ไม่มีบิ๊กวินนะ แต่พอดีกว่านะโอ้โห เงินรางวัลรวม 3,200นะไปดีกว่าเพ่นดีกว่านะ อ่เอาให้หมดหมุนไปเลยนะยังคอมโบต่อยังคอมโบต่อไป ดอกใหญ่ ๆ ก็มา โอ้ยไก่เต็มแถวดอกนี้หมื่นสองโอ้อย่างเอาอ่ะดอกนี้ โอ้โหก่อนจะไปนะ ทิ้งทวนนะ ดอกนี้เงินรางวัลซูเปอร์เมกะหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสิบบาทโอ้โหเลิก โหวันนี้เฮียก็ทุนมา1,000นะเฮียบวกมาหมื่นหกอ่ะโอ้โหดอกสุดท้าย ว่ะโคตรเอาเลยอ่ะได้เลิกเลยนะ โหยแนะนำเลยนะเกมน้ำเต้าปูปลาเนี่ยตอนเนี้ยกำลังแจกเลยนะยังไงใครชอบเกมไหน หรืออยากให้เฮียเล่นเกมอะไรคอมเมนต์วางใต้ดีจะมาจัดให้นะส่วนวันนี้เฮียบอกมาละฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เฮียเพื่อเป็นกำลังใจเฮียทำคลิปอย่างนี้ต่อไปนะ แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้า สวัสดีครับ โคตรเอาอะดอกสุดท้าย